สี่ร้อยนะดันแค่สี่ร้อยนะปลายสี่ร้อยก็สี่อุ้ยสี่ร้อยสามหมื่นผมไม่มีไม่ถึงนะท่านผู้ชมเลยอยากจัดให้นะ แต่มีไม่ถึงนะ ผมขอสามร้อยห้าสิบเลยกัน ไปสองหมื่นหกก็เอาครับผม จังหวะมันมาเราต้องรีบ ต้องรีบโกยนะฮะท่านผู้ชมนะ จังหวะเขามาเราต้องรีบโกยนะฮะ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 สูงสุดเอ่อ2,000 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ งั้นผมขออนุญาตไปที่เบ็ด5บาทก่อนนะฮะท่านผู้ชม ไปครับออโต้ไาสิบทีนะฮะยังยังไม่เปิดเทอร์โบนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมเกมนี้ อ่าอย่าค้างงนี้สิค้างนี้ใจคอไม่พอดีนะฮะท่านผู้ชม เกมนี้สกัตเตอร์สามตัวนะฮะ ซื้อเอได้ฟรีสปินนะครับผมดอกสุดท้ายนะฮะ ผมขออนุญาตซื้อฟรีสปินบ้างนะฮะ ไปที่เบ็ดห้าบาทก่อนสสามร้อยเจ็ดิบห้าบาทนะฮะ อ่าเกมนี้ฟีลปินอาจจะเป็นสแกตเตอร์สี่ตัวนะครับที่อาจจะพูดผิดขออภัยด้วยนะฮะท่านผู้ชมผมสองก็้ไปแล้วนะฮะช็อปนี้17บาทวายเกมนี้เป็นวายล็อกนะฮะท่านผู้ชมนะ ขอแถวแรกแถวสองนะวายแถวแรกแถวสองวายแถวแรกแถวสองมาหน่อยนะถ้าได้วายขึ้นมาก็จะบวก หมุนฟรีขึ้นไปอีกนะฮะท่านผู้ชม เท่าไหร่โอ้ยร้อยห้าสิบแล้วนะฮะเงินรางวัลเมกะสองร้อยสิบสี่บาทเอาเรื่องนะครับอ่าบวกไปอีกหนึ่งสองนะฮะท่านผู้ชมวายมาเต็มแผงหน่อยนะบันเทิงนะครับ ผมช็อตนี้เท่าไหร่คูณอีกเจ็ดไปอีกสามร้อยสิบห้าบาทโอ้ยเอาเรื่องนะฮะ ช็อตนี้ห้าร้อยสามที่เป็นบาทโคตรเอาหูอีกเก้าร้อยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทำเป็นเล่นไปนะฮะท่านผู้ชมนะเงินรางวัลรวมหมดเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าโหมาช็อตแรกก็มาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะช็อตแรกก็เอาเลยนะฮะ เออเอาไอเดียผมขอเพิ่มเบ็ดเป็นสิบบาทบ้างนะซื้อฟีเจอร์ไปเลย ครับสามก็แล้วฮะมูสามไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม เทสมาอย่างนี้เท่าไหร่โอ้ยหกร้อยคูณไปอีกสี่หกสิบบาท เรื่องจัดพิก ลักกี้พิกกี้นะฮะท่านผู้ชมนะ เกมนี้ เกมในค่ายพีจีนะฮะขยับลองไปตำนะครับผม สนุกนะฮะเกมนี้เป็นวายล็อกด้วย ดูเวคูณไปอีก 6 96บาทไปอีก7นะฮะเอ๊ยังไงช็อตนี้3้0ยี่แล้วมีเคเท่าไหร่ 558แล้วยังมีต่อเนื่องนะฮะคูณ10เข้าไปแล้วท่านผู้ชมเอ้ย มา มา มาผมขอวายหน่อยนะฮะเพื่อเพิ่ม จำนวนการหมุนนะฮะวายมาวายไม่มาแต่เพชรมาดอกนี้คูณสี่ห้าร้อยห้าสิบโอ้ยเอาเลื่อนนะครับเงินเรามารวมเท่าไหร่เอ้ยเงินเรามารวมสองเจ็ดห้าเก้านะฮะท่านผู้ชม อู้ เอาจัดนะฮะ เอาจัด ทางนั้นผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ด ไปที่สักหนึ่งร้อยบ้างนะฮะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยนี่ซื้อเท่าไหร่เอ้เจ็ดพันห้าเหรอ หนึ่งร้อยซื้อเจ็ดพันห้า มันตันสุดเท่าไหร่ครับวุ้ยสองร้อยก็ยังซื้อได้นะครับท่านผู้ชม สองพันซื้อไม่ได้นะฮะงั้นผมขอไปที่เบ็ดห้าสิบบาทก่อนท่านผู้ชม เดี๋ยวได้สักอีกที ค่อยไป เบ็ดร้อยบ้างนะฮะโอ้ยเอ เท่าไหร่แล้วพันเก้าห้าสิบนะฮะท่านผู้ชม แค่นี้ก็จะได้คุณคืนแล้วนะวันนี้โคตรมาเลยนะ วันนี้โคตรแตกนะฮะสำหรับลัคกี้พิกกี้นะฮะหมูแห่งโชคลาภนะฮะท่านผู้ชม ดูดดูดิสามร้อยนี่ซื้อมาเล่นมายังไม่มีขาดทุนเลยนะท่านผู้ชม มีแต่กำไรนะครับผมเพชรอีก เท่าไหร่สองพันโอ้โห แล้วยังมีต่อนะฮะท่านผู้ชม ยังมีต่อไปอีกเรื่อยๆผมคูณสิบเข้าไปแล้วนะเหลือ โอ้ยไหลมาเป็นน้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยไหลมาเป็นน้ำอย่างนี้ผมต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละจังหวะโกยได้รีบโกยนะฮะท่านผู้ชมจังหวะมันจะมามันก็มาเออโอ้โหจังหวะมันจะมาก็มานะฮะดูยช็อตนี้เท่าไหร่650 จังหวะเขามาเราต้องรีบจับนะฮะท่านผู้ชม อีกสองโอ้โหสองพันแปดแล้วยังมีเพชรอีกคูณไปอีกพันแปดเอลงมาอีกโอ้โหเหลือๆนะฮะท่านผู้ชมเหลือๆเลยโอ้ยเงินรางวัลรวมช็อตนี้หมื่นเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยโคตรมานะฮะผมขออีกดอกเลยผมเลิกเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะ ผมว่า ผมว่ายังไงดีสามร้อยสามร้อยซื้อได้ปะสามร้อยซื้อได้นะฮะ อ่ะสามร้อยห้าสิบซื้อได้บอกสามร้อยห้าสิบก็ซื้อได้นะฮะท่านผู้ชม แล้วสี่ร้อยล่ะครับ เฮ้ย มาซื้อได้ถึงกี่บาทวะเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบซื้อไม่ได้แล้วนะ จะซื้อได้แค่สี่ร้อยนะครับตันแค่สี่ร้อยนะปลายสี่ร้อยก็สี่อุ้ยแต่สี่ร้อยสามหมื่นผมไม่มีไม่ถึงว่าท่านผู้ชมเอ้ย อยากจัดให้นะ แต่มีไม่ถึงนะ ผมขอสามร้อยห้าสิบเลยกัน ไปสองหมื่นหกเอาครับ ผม จังหวะมันมาเราต้องรีบต้องรีบโกยนะฮะท่านผู้ชมนะ จังหวะเขามาเราต้องรีบโกยนะฮะดุยยังไง เชอร์รี่ คูณ2 560ซื้อไป2 0 0 0มฝ่านะทุกผู้ชมดูยเราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่นะฮะเพชร3,500 แล้วมีต่อนะครับ คูณ5ไปอีก 3,500 นะ เอา แล้วอย่างนี้ได้บวกขึ้นไปอีก2ดอกนะฮะท่านผู้ชม มันมีวายเข้ามานะ เอ้ยบวกหนึ่งนะครับโทษทีเฮ้ยเออบวกมาก่อนนะฮะท่านผู้ชม สวยครับ ช็อตนี้เท่าไหร่โอ้ยได้คืนแล้วนะฮะท่านผู้ชม อย่างนี้ผมได้คืนแล้วนะครับ อย่างนี้ผมได้คืนแล้วแถมได้กำไรอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ อย่างนี้ผมได้คืนแล้วนะครับ โอ้โหสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าห้าสิบบาทนะฮะ อย่างนี้ผมได้คืนแล้วแถมได้กำไรด้วยนะฮะ เพชรมาอีกเท่าไหร่ช็อตนี้หกหมื่นสามท่านผู้ชม โอ้ยเกินไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ นี่ผมซื้อมาไม่มีขาดทุนเลยนะ มีแต่ได้กับได้นะช็อตนี้อีกแสนหนึ่งแสนหนึ่งห้าพันนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ย ผมยากต่อว่ะ แต่กลัวกลัวต่อแล้วมันจะแบบศูนย์อะแต่ไม่เป็นไร ดอกสุดท้ายแล้วผมเลิกแล้วว่ะ เราได้มาเยอะแล้วนะทุนได้กำไรมาเยอะแล้วนะท่านผู้ชม ไปอีกดอก อีกสักทีจะไปเป็นอะไร เพชรช็อตนี้ มาเก็บตัวคูณมาเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนะขอตัวคูณเรื่อยๆก่อนโหเต็มกระดานนี้เท่าไหร่ครับ คูณสามไปอีกสามพัน เจลงมาอีก คูณไปอีกสี่แปดร้อยนะท่านผู้ชม เคยังไงเคเคไม่ด่วยนะฮะอันนี้เราจะได้ทุนคืนไหมเนี่ยเราจะได้ทุนคืนหรือเปล่าครับเนี่ยเพชรมาอีกช็อตนี้ค้ยอย่างนี้ก็คุณคืนแล้วนะครับผมเอ้ยพิกกี้ลักกี้เอาเรื่องนะครับท่านผู้ชม วันนี้ โอกาสจะแตกก็แตกเรื่อยๆ เลยนะคุณผู้ชมนะ นี่ถ้าผมกดต่อนี่ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ถึงล้านหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็แสนก็กว่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะโอ้ยอีกทีสุดท้ายขอจำจำหน่อยนะฮะท่านผู้ชมคูณ14เขาไปแล้วนะทีสุดท้ายผมขอจำจำหน่อยนะเพชรกับขอจำจำช็อตนี้สามหกแล้วยังมีต่อท่านผู้ชมโอ้โหอีกหมื่นหนึ่ง โอ้ยพอแล้วดีกว่านะครับ วันนี้พอแล้วนะครับลักกี้พิกกี้นะ หมูแห่งโชคลาภท่านผู้ชมวันนี้โชคลาภจริงนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมเงินทุนมาหมด 11,000 กว่านะตอนนี้บวกมาหมด21,000กว่านะครับ โอ้ยขอบคุณหมูมากนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้หมูเขาแจกดีจริงๆนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะและถ้าใครอยากจะเล่นเกม พิกี้ลักกี้เนี่ยลองเข้าไปเล่นเกมตตอนนี้ได้เลยนะฮะ หลังจากที่ผมออนแอร์ไป เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แตกดีจริงๆนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ เดี๋ยวเพื่อที่จะให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมมาทำรีวิวเกมมาให้ดูตลอดนะฮะท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับผม แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะ